บบการเรียนรู้มีความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะ รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนหรือ active learning นะคะ ในขณะเดียวกันบทบาทของผู้สอนก็มีความสำคัญมากในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้เช่นกันค่ะ รูปแบบการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน และยังสนุกไปกับการทำกิจกรรมระหว่างเรียน มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะ อยู่ที่ว่าผู้สอนจะเป็นผู้ที่เลือกสรรรูปแบบใดที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนค่ะ เราลองไปดูกันนะคะ ว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบใดและรูปแบบใด ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ค่ะ แบบแรกนะคะคือการเรียนแบบครูผู้สอนเป็นผู้นำหรือเรียกว่า teacher led แบบที่ 2 นะคะแบบที่ชุมชนนะคะหรือสังคมเป็นผู้นำนะคะ เราเรียกกันว่า community led ค่ะ และบทแบบสุดท้ายนะคะ คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ learner led ค่ะ รูปแบบการเรียนรู้แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดกันนะคะ เป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ แบบแรกคือการเรียนแบบครูนำเป็นวิธีการสอนที่ครูมีบทบาทเป็นผู้นำในขณะที่ผู้เรียนจะเป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียว การเรียนในรูปแบบนี้ ผู้สอนหรือครูจะเป็นผู้ป้อนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน ส่วนผู้เรียนก็จะมีหน้าที่รับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว การเรียนแบบนี้โดยส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของการเลคเชอร์ในชั้นเรียน ครูทำหน้าที่บรรยาย ส่วนผู้เรียนทำหน้าที่ฟังการบรรยาย มีการโต้ตอบระหว่างครูและผู้เรียนน้อย เป็นรูปแบบการเรียนที่ง่ายๆ สบายๆไม่เครียด แต่เมื่อเรียนไปนานๆ ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้ การเรียนรู้แบบสังคมชุมชนนำรูปแบบการเรียนรู้แบบที่ 2 คือ สังคมชุมชนนำเป็นการเรียนในรูปแบบ constructivist ผู้สอนมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีการแบ่งงานในกลุ่มอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือฝึก ส่วนหน้าที่ของผู้เรียนคือการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตัวเอง หมุนเวียนกันภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออภิปรายผ่านทางเว็บบอร์ด บทบาทของผู้เรียนก็จะแอคทีฟมากขึ้นกว่าแบบครูนำ ในขณะเดียวกันกับบทบาทของผู้สอนก็จะแอคทีฟและพาสซีฟในเวลาเดียวกัน การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบสุดท้ายก็คือ ผู้เรียนเป็นผู้นำ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนมีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือ facilitator ให้กับผู้เรียน มีการวางแผนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การทำเว็บไซต์ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น รวมถึงการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นในแบบตำราเท่านั้น ผู้เรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ รอบตัว มีการวางแผนการประเมินอย่างชัดเจน เช่นการใช้รูบิกเป็นต้น เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้รับชมไป ผู้สอนสามารถพิจารณา เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม และนำไปใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้เพื่อพัฒนาการสอนของผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 ลักษณะ คือแบบที่1นนะคะการเรียนรู้ในลักษณะที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนค่ะ แบบที่ 2 คือการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือระหว่างกัน กระบวนการเรียนรู้จะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันของทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และชุมชนของการเรียนรู้นั้นๆค่ะ ส่วนแบบที่3นะคะคือการเรียนรู้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะที่ 2 แต่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งสื่อต่างๆ ทั้งในรูปดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัล รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะที่สร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียน หรือ knowledge gathering ค่ะ จากรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบไม่ได้ชี้ชัดว่าแบบใดดีกว่าแบบใดนะคะ แต่เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องเป็นคนคิดว่า จะจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใด โดยอาจมีการผสมผสานให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ พื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ค่ะ คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้สอน ที่จะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนนะคะ สวัสดีค่ะ